จะเป็นพวกผักกาดใส่ไข่นะคะส่วนผสมหลักที่เราใช้ก็คือผักกาดนะคะ ผักกาดในที่นี้คือไม่ใช่ผักกาดขาวทั่วไป แต่ว่าทางภาคเหนือนะคะก็จะมีเป็นเรียกผักเฉพาะนะคะ ก็คือผักกาดมันจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะคะ ส่วนผักที่อยู่ด้านนี้นะคะจะเป็นผักกวางตุ้งนะคะ ผักกวางตุ้งที่ปลูกแบบพื้นเมืองนะคะจะเห็นว่าผักลักษณะของผักมีความแตกต่างกัน นะคะผักความตุ้งทั่วไปนะคะ ก็คืออันนี้จะเป็นชนิดไม่มีดอกนะคะลักษณะของผักเล็กใบจะมีความบางกว่านะคะลักษณะของใบจะบางกว่า แล้วก็ลักษณะกลิ่นของผักความตุ้งเนี่ยจะไม่ค่อยฉุนนะคะแล้วก็มีรสหวานมากกว่านะคะในขณะที่ผักขมหรือผักกาดเมืองนะคะะก็จะมีลักษณะใบนะคะจะลักษณะของใบก็จะหนากว่านะคะหนากว่าแล้วก็มีขอบใบหยัก นะคะมีกลิ่นฉุนนะคะ เวลาที่เราเคี้ยวเคี้ยวสดนะคะ แล้วก็มีรสขมมากกว่านะคะ ผักตัวนี้นะคะ ถ้าเราทำลาบนะคะ ลาบคั่วนะคะก็จะนำผักตัวนี้ไปรับประทานกับลาบด้วยนะคะ แต่วันนี้เราจะนำผักตรงนี้มาทำยำพวั่วผักกาดใส่คันนะคะ ผักนี่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมต่อไป ก็จะเป็นการทำพริกแกงนะคะพริกแกงเรามีอะไรบ้างส่วนผสมก็จะมีพริกพริกพริกหนุ่มแดงนะคะพริกหนุ่มแดง มีกระเทียมมีหอมแดงนะคะ แล้วก็มีกะปินะคะ ที่เราจะใช้สำหรับเป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงสำหรับผัดขั้วผักกาดนะคะ ไปนะคะ เราจะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะจากที่กระเทียมกับหอมแดงละเอียดแล้ว เราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะ1ช้อนชา เราก็จะได้น้ำพริกแกงที่เรียบร้อยแล้วนะคะ คู่หนึ่งแล้วเราถึงจะใส่น้ำมันลงไปนะคะ น้ำมันที่เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะ เนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวตรงนี้จะมีปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระอยู่นะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายของผู้สูงอายุนะหลังจากน้าร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะ ำมันลำข้าวนะคะ ก็อาจจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะ เพราะว่าน้ำมันปาล์มตรงนี้จะมีปริมาณของกรดไขมันที่อิ่มตัวอยู่สูงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะ ใส่ตัวของผักกาดนะคะลงไปผัดกับน้ำพริกแกงให้หอมนะคะใส่น้ำเล็กน้อยนะคะน้ำเปล่านะคะ ผักเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะก่อนที่จะใส่ไข่เราก็จะใส่น้ำมันลงไปเพิ่มเล็กน้อยนะคะผักที่ใส่สุกเล็กน้อยนะคะ กันนะคะ เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะคะ ปรุงรสด้วยเกลือป่นเล็กน้อย แล้วก็ปิดไฟนะคะ